กับเกรม อันยอง ยองยองเทกันนะจ๊ะวันนี้พวกทนมาเทพันห้าเบื่อนพันห้าขอบไปเบ็ดเย่ก่อนละกันนะ เริ่มต้นออเดิมฟอืมออเดิมฟก็สวยเลย ว้าวโอ้ยวิเบ็ดยี่เบ็ดยี่เล่นนะสูอุตส่าห์เริ่มต้นแบบโหด วันนี้อยากโคดวิถั่วงอก โอ้ยถั่วงอกก็ป่าไม่รู้กูก็เรียกไปแล้วนะวายสเกตเตอร์มาสองว้ายมาเซสิจ๊ะ พาเพื่อนมาด้วยน่ารักจุงกระเบย เอาจกหน้ากระดานโถยมีไว้สองตัวยังไม่เชื่อมอะไรเลยอ่ะ ไม่ คูณสองไปไม่คูณสามไป อ้าสวยดีคุณสิ่งต่อเนื่องเจเอเจมาแล้วอ๋อสวยคูณไปก่อน น้อยมากไม่เป็นไร แม่รักหมดแหละว้ายของฟรีของฟรีต้องมีในโรคนะจ๊ะเบ็ดนี้สเก็ตเตอร์เข้าแล้วถ้าจบเบ็ดนี้ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะจ๊ะ เบ็ดนี้สเก็ตเตอร์ไปแล้วไม่อยากอยู่แล้ว เบ็ดนี้ขอไปเบ็ดใหม่ เพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันเนอะเอาไหนๆก็บวกมาแล้วเคมาว้าย เอมาทำไมล่ะลูก เอาสวยดิคูณสิบอุ้ยอุ้ยขอเจได้ไหมเนี่ย เจซอยหนึ่งว้าย เอาดิ ว้ายว้ายขอเจมาว้าย โอ้โหสวยอัพเอ้าโอ้โหเอื่องสวยปะเฮ้ยสวย เอ้าคิวมาดิ คิวมาไว้เคไว้คิวมาแทนขออุ้ยโอ้โหจะเป็นเจ เป็นเค เป็นหาอะไรก็มาเถอะ แต่มึงไม่มากันเลยอ่ะสวยอุ้ยโหดว่ะ ได้ตังกึม ดำทั้งแกลดำทั้งแกทำไมแกโหดขนาดเนี้ยโห เอาดิสวยคิว ทำไมไม่เข้าวะอู้ดำทั้งแกโหดจังอ่ะเบ็ดยีดนะต้องเพิ่มไปสิ เพิ่มไปดีไหม ไม่เอาเบ็ดเดิมดีกว่าเบ็ดเดิมเข้าดี เอาสเก็ตเตอร์มาสองอีกแล้วครับพร้อมว้ายว้าวสวยดิเอาโอ้โหคิดว่าจะเข้าเอ้าว้ายเจอดอกนี้เข้าไปว้าวอุ้ยอยากลองจับแบบอยากลองจัดฟิกเจอร์มั่งขอลองจัดฟิกเจอร์หน่อยแล้วกันนะไปเพื่อความอร่ำชามเก๋ๆจัดฟิกเจอร์ไปสิ จะเก๋หรือเปล่า โอ้โห ไม่เก๋เท่าไหร่ เอาสวย เต็ม โอ้โห หล่นอะไรมาเนี่ยอ่าเบาๆกรุบกริบน่ารักน่ารักเขาเรียกว่ามินิมอล โอ้โหฟีเจอร์แบบมินิมอลอะ อะไรเคโอ้โห สวย เอาวายสองตัวตัวเชื่อมต้องมีนะ เอาขอตุ๊กแพงไม่ได้เหรอ เอาไข่ดาว ไข่ดาว โอ้โห จะเรียกถั่วงอกกูเรียกไข่ดาวอยู่นั่นแหละ ว้ายสีเจอ อีกสี่หมุนอย่าเน่าเด้อ อะไร เอ้าโอ้โห ขอเป็นเอก็ไม่ได้เนาะอโอ้ย รู้สึกผะอืดผะอม อืมอยากจะอาเจียนจังเลยว้าวต้องเป็นเจแล้วล่ะแบบนี้อไม่ใช่วะอุ้ยแดดจังกึมว่าไปนี่โหดจัดเลยนะ เบ็ดยี่โหดขนาดนี้นะเป็นสองร้อยจะโหดขนาดไหน ใครเล่นก็เล่นนะ กูไม่เล่น ไม่กล้าจริงๆนะจ๊ะ อ่ะสำหรับวันนี้เบ็ดยี่เบ็ดเดียวก็เหลือแลแล้วเพื่อนๆ เอ้ยยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะ แล้วเจอกับน้องนมใหญ่ๆแบบนี้ ในคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ